ดีเช้าวัน เสาร์ที่ 12 มีนาคมครับ พอแดก300 เชียงใหม่ครับตอนนี้ตี5 20แล้ว เลยปั่นปลอดภัยครับกับ New Normal ครับ โูนฝันปลอดภัยโปนสวัสดีค่ะคอนโทรลแรกฟาร์มไฮเข้าเข้าเข้าคอฟฟี่ห้าสิบสามกว่าอันนี้ใส่เก้าร้อยยี่สิบห้า อันนี้11 12เปอร์เซ็นต์แล้วนี่เล็กเหนือกันนะครับเล็กเหนือกันนิดนึงขาไปเรื่อยๆ จะได้ไม่ง่วงครับดอยสามงกดอยแรก ื่องอยู่น่าจะมากกว่าสามหก Yeah, I wanna run off and fly. พีต่อไปเป็นซีพีหนึ่งก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นลำปางห้าสิบสี่โลครับ แต่อันเนี้ยไต่มากกว่าตะกี้ตะที่ไต่แปดร้อยเก้าสิบห้านะครับ อันนี้จะไต่พันสอง พเสด็จครับปั่นมาแล้ว58โล อากาศค่อนข้างดี เย็นข้างบนนะ เดี๋ยวหลังจาก CP1 ครับ จะร้อน จำได้ว่า 2 ปีก่อน ร้อนมาก ขึ้นเขาก็รอบขาใครครอบขามันบัตตี้ยังอยู่ข้างหลังครับ เดี๋ยวไปรอกัน ข้างหน้าเจ็บแล้วครับถ่ายด้านบนด้านบนสองร้อยลำปางก็ผ่านขึ้น choppers Better cut those breasts, cold butter my fists We fire starters, starters uh, One out of a million, we'll reach the life I'm a feeling that I won't deny that เรียบร้อยยังแตกยังหน้าลงลงแรงไปหน่อย ี่เขาพี่เป๊ก t ราเกตไก่้านเต็กเนืสิบเอครับ้านมาเวลาไปออกตัวก็เสียเวลา20นาทีย่างแต่เสียเวลาไปเกือบิบนาทีอั้หมดเลยนะครับกินข้าวหรอครับ นทางอีก74 โลเซเว่นด้านปังนิ้ว ร้อนต่อไป สามสิบเจ็ดนะครับสี่สิบองศา สองหนึงสองร้านชำบีชาแต่ว่าเป็นสเตจที่หนักที่สุด เพราะว่าจากนี่ไปหนึ่งเเจ็ดก้าไปร้านคอนโทรลต่อไปเนี่ยสสายามโลไต่พันสามครับหนักกว่าจากคอฟฟี่ปางไฮมาซีพีหนึ่งแล้วก็เงื่อนไขที่ผู้จัดเคยบอกไว้ก็คือว่า วนไปถึงประตูดินประตูดินมันอยู่ที่ประมาณกิโลสองร้อยนะวนไปถึงก่อนหกโมง ถึงจะดีเราจะพยายามครับ ตอนนี้ก็ปลาเข้าไปกี่โมงแล้วเนี่ยสี่สี่โมงแล้ว ประตูเดินประตูสวรรค์มาแล้วครับ โอ้ยบอกเลยว่าห่วมมากมแย่เลื่อนงก่อน เหนื่อยมากครับ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอีกนิดนึงสิบสองโลคอนโทนครับ สู้ๆ ชัดไปเรื่อยๆเตร็จคับร้อยร้อยยี่สิบสามโลครับ เดี๋ยวลงไปที่เพล้าก่อนยี่สิบโลก็อาจจะเติมสเปียร์อีกทีหนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆ ให้ได้สักยยีี่่สสสิิบบองสามสิบร้อยโลตรงนั้นก็น่าจะยังพอมีเวลา ที่เหลือเป็นทางค่อนข้างลาบ มีเนินอีกสองลูก แต่ว่าไต่ก็ร้อยโลละไต่ประมาณพัน แต่ว่าจำได้ว่ามันจะง่วงทางมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ มันจะง่วงร้อยโลเนี่ยมันจะง่วง ต้องพยายามกระตุ้นกระตุ้นหน่อย 1 2้วครับ ก็วิวง่วงก็เลยต้อง พักครับอันตรายเหลืออีก43กิโล กับอีก2ชั่วโมง โดย ประมาณไม่รู้จะทันไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วปกติดีก็น่าจะปั่นได้ เกียนโอเคครับจบแล้วครับตีสองกว่า สองกว่าครับ จบช้าแต่ก็ยังจบครับโอเวอร์ไทม์ลิมิตไปได้จะสักชั่วโมงเลย ไม่ไหวครับ วันนี้เราสุดๆแล้วกันแล้วครับเดี๋ยวต้องแวะพักก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะฝืนในระหว่างการเดินทางเพราะว่าใช่ใช่พอพอดูแล้วเราไม่ทันแล้วเราก็เลยไม่เอาละเอาเอาความปลอดภัยดีกว่า ก็พอดีมีน้องป๋อมครับน้องจากลำปางมาช่วยลากอีกักหนึ่งแล้วก็ดูแล้ว เดี๋ยวจะพากันตายหมู่ก็ให้เขารีบไปก่อนนี่ต้องขอบคุณน้องป๋อมเขาด้วยครับ ก็สนามนี้โหดเอาเรื่องครับ แล้วก็ด้วยอุณหภูมิด้วยนะที่มันวันนี้ถือว่าถือว่าร้อนโอ้แต่อุณหภูมิสูงนะ แต่ว่าฝนก็ตกตกช่วยได้เป็นบางเป็นนั่นนะแต่ว่า โดยรวมแล้วก็ร่างกายเราเป็นหลักว่ายังไม่แข็งแกร่งพอ ที่จะไปชิด ในกรอบเวลาที่กำหนดได้ แล้วก็ในในเวลาระยะทางที่มากขึ้นกว่าเดิมนะ ครับบวกมาสามบวกมาสามสิบสามสิบห้าโลโดยประมาณแต่ว่ามันก็เป็นเงื่อนไขนะ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้องสมัครถ้ายอมสมัครเราก็ต้องเป็นเงื่อนไขตามนั้นครับ อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โทษผู้จัดนะผู้จัดที่ป้อมเขาก็ดูแลดี เขาก็คอยโทรเช็คโทรถามตรวจ GPS ว่าเราอยู่กันติดรงไหนตามอยู่ครับติดตามนักปั่นอยู่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างไหวไหมอะไรเงี้ยเทันขาไม่ก็ทันเลยเขาก็ถามอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยถึงว่าเป็นการจัดแบบเหมือนดิบๆ พอแะแท้ๆแต่ว่าการดูแลของเจ้าหน้าที่ของพี่ป้อมเนี่ยถือว่าดีมากครับนะก็ครั้งหน้าอยากให้มาปั่นกันใหม่ อยากให้เพื่อนๆมาสมัครปั่นใครที่ไม่เคยอยากลองสายเขาครับ แนะนำครับ300 เชียงใหม่ถ้าผ่านอันนี้ได้แล้วค่อยไปสุดยอดบอส300น่านนะอันนี้มันเป็นตัวทดสอบก่อนว่าคุณจะไป 300น่านได้หรือเปล่าอ่า โอเคครับ ก็ลากันไปก่อนครับบิวเวนดี้สเนลครับครับเวนดี้สเนลครับโตโต้ไม่มาครับเจอกันชิปหน้าครับ สวัสดีครับ